我不得苦不哑。 hùng mà xa qua anh ดูบอกเธอจะยอมรับตัวใครรัครตัวใจเราดูกัไหเข้ามาเพื่อกำลังตายรักกัรอดใครเอาเขาไปทำทำลายต้องรักคนยิ่ง 哥俩个乱跳舞。 Santa, Santa. ุดที่ดค้ณานมาสักทีน้องหาคุ้นอนคงเธอคอยยังเ็นมาเธอ ันพี่ฮะลมบ้ากกไปไงสายเบ้าขาดแล้วผมไม่บอกแม่นะพอติดลมบนวันดีเนี่ยได้งานเดียวเองฮะงานเดียวก็ขาดเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะ บอกแล้วนะไม่นับเป็นบุ้งเต้นมันนะฮะมือกีตาร์เราก็มันไปด้วยครับผมนะมันจนสายขาดกันไปเลยทีเดียวนะครับนะกราบขอบคุณสำหรับม่นับเป็นบุ้งทุกท่านเลยแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่นะที่มาดูแลความเรียบร้อย